ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการ logout ออกแล้วเนี่ย เราต้องการที่จะ login เข้ามาใช้งานต่อใน w o r d p r e s s นะคะ ก็สามารถที่จะเข้ามาได้เหมือนเดิมเลยค่ะ เพียงแค่เข้าไปที่ w w w w o r d p r e s s c o m นะคะ จากนั้นเราก็คลิกเข้าไปที่ login นะคะ เพื่อที่จะเข้าใช้งานระบบเหมือนเดิมเลยค่ะ ให้เราใส่อีเมลที่เราเคยกรอกไว้และก็รหัสผ่านนะคะ เพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะเข้ามาแก้ไข และก็จัดการระบบข้อมูลใน w o r d p r e s s ได้เหมือนเดิมค่ะ